ว่าแล้วเว้ยไม้มึงอหญ่ไครับแต่ไอ้นี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยมัเป็นคนหัวงูมันก็ปงเออทำเลยชินิกะมาโคโตะคุงโอ้โหโอ้โหเจอโอชินิกะเดี๋ยวมาโคโตะคุงอะชิมิกะยังอยู่ฮะ ชิมิกะยังอยู่อยู่กับมันนี่แหละอายุเท่าไหร่แล้วชิมิกะห้าล้านห้าล้านโอ่อมึง าจริงครับไอ้เหี้ยอายุหรือน่ะยังไม่รู้ข่าวว่าใครมอมเล่าใคร ใครใครมอมเล่ามึงนิกกี้ดาวิกาโอ้โหวิกวิกกี้วิกกี้ดาวิกาพิงกี้พิงกี้เหรอพิงกี้พิงกี้หรือดาวิกาหรือไม่ไอ้เหี้ยพิงกี้มันก็พิงกี้ ดาวิกาก็มันคนละคนกันใหม่ดาวิกาหรือพิงกี้ไม่ใช่ใหม่ดาวิกาพิงกี้อ๋อพิงกี้ใช่ไหมเขามอมก่อนาลูกสาวมัน คือมึงโดนเขามอมก่อนครับเหล้ามาห้าล้านไปดูว่าเมาุยโตเหล้าเยี่ยอะไรหมักห้าล้านกว่าปีรสชาติรสรสชาติเป็นไงว่าเหล้าหมักห้าล้านกว่าปีเนี่ยดกิน่วงกล่าวล่วงเลยเหรอจิบเดียวนี่ปั๊บไปเลยไหมลเ้วหรอได้ไหมวันนั้นได้ไหมวันนั้นได้ไหม เฮ้ยจริงเหรอโนมนมนมอุ่นเยียจัดมึงเอาไปเลยไอ้เหี้ยเัียก่อนเด้นไปไหนอ่ะไอ้เหี้นี่นไงสาวิกาเฮียของจริงคงเดี๋ยวาต้าเป็น ไม่ใช่พาต้าบินเก้า อันนี้ดาวคน้อง มันอยู่ดาวคน้องาต้าดาวขนอง พันต้าดาวคน้องมันหอมได้หอมหอมจุ๊บปากก่อนจุ๊บปากพึ่งพึ่งมึงยังทำได้เลยไอ้ทิศ พึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูดูตัวนู้นก่อนมึงอย่ามึงมึงอย่านะพึ่งจุ๊บปากก่อนจัดเฮ้ย ลบ ลบ ลบ ลบ แก้วแตกมึงอย่าสัตว์มึงมายังไม่ยังไม่กลัวเลยปลาลงพื้นจริงด้วย จัด เอาลองดูกันว่าใครโกรธใครเกลียด ลองดูว่าใครกลัวใครเกลียเอาไปให้ไปให้ไอ้ม่อไอ้เหี้ยไปให้เขาไปให้เขาไปให้เขา มึงอยากมึงอยาาไอ้เหี้ยไม่ให้กูไม่ได้กูว่าแล้วว่าแล้วเว้ยให้มึงอยาาไอ้กูขอเมื่อกี้ยังสัมภาษณ์อยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ยังสัมภาษณ์อยู่เลยไม่ไหนเฮ้ยแก้หมอปลาเอ้าเหี้ยหมอปลายังเพี้ยงได้กูกูเพี้ยงอ้าว ห้องระเบิดไอ้เหี้ยห้องระเบิดผมเล่นเป็นเรื่องเมื่อสองเฮ้ยมึงอย่าเอาเข้ามานะลองกระจกตรงตรงกระจกแล้วไงปล่อยไปกันเฮ้ยเ้ยจับจับจับโอ้ไม่ช่วยจับโนฮะกลัวที่ไหนอ่ะผมหน้าหนูกระด มันยังไงอ่ะ มันเสียวยังไง ก็นี่คือหญิงอ่ะเนี่ยหญิงไงเนี่ยเป็นหญิงเฮ้ยกลัวห้ามเผยแพร่เนี่ยเสียมเ้ย ต้องจุบได้เด็กกเจจุบได้จุบปากได้ อ่านิดเดียว จุบจุบจุบจุบจุบจุบมึงออกไปก่อน ดือนแล้วพี่เนี่ยอันนี้ 5 ปี มันเป็นงูบอลไพทอน บอลไพทอน ไม่ผิดไม่ผิด เป็นงูงูนี่งูประกวด นี่เป็นแกนหม่อมถนัดแดดนะตัวเนี้ยตัวนี้เหรอเอออันเอ๋รองเพลงนี้อ่ะแล้วพี่ให้ให้อะไรกินอ่ะ ให้เอกกินฮะก็พวกหนู เป็นหนู หนูแช่ กินมเป็นเหรอ กินันเป็นไอ้ยไม่เป็นเดี๋ยวเอาตัวตายเดี๋ยว เราเราให้สุกๆกินไหมของสุกกินไหมไม่กิน เราฝึกให้เป็นเป็นหนูตาย เองหนูตาย หนูแช่ ไม่ เราไม่ เราไม่ฝึกให้มันกินอาหารไม่ไม่ไม่ กลัวมันโหด มันจะโหด ถ้าฝึก เออถ้าเราฝึกกินตัวตัวตัวเป็นเป็น เอาไอ้เหี้ยหายไปไหนแล้วเอกเอเอกอยู่ไหนเพื่อน อยู่ไหน เรียกกูหน่อย เรียกเด้ อะไรเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วอืมมกลัวงูพี่วิเตอร์กลัวงูหัวก็งูก็นี่ไงก็นี่คือสายพันธุ์เดียวกันเขายังกลัวเลยเออเมื่อก่อนไม่กลัวพอเลิกพอเลิกหัวงูไม่กลัวเลยจับล็อกพีเตอร์ไอ้มึงเล่นเพี้ยนมาดีฮาเล่กูตีแม่งจริงนะไอ้เพี้ยนี่กัวงูบ้ามาแต่ไม่เป็นคนกลัวงูมันกงูเคยโดนกัดเกลียดมันไม่ได้กลัวมันขยง มึงมาไอ้เหี้ยกูกูเอาแก้วบ้างออกมาเฟี้ยงแก้วแก้วกูเฟี้ยงอ่ะมึงเอามึงเลยเฟี้ยงเอาเอ้ยมึงยาจัดมึงยา มึงยา มึงยา มึงยา มึงยาล็อกไอ้เหี้ยเฟี้ยงเฟี้ยงเฟี้ยงอ่ะจัดเฟี้ยงหน้าไอ้เหี้ยมือจะเฟี้ยงแก้วเราจะเฟี้ยงแก้วเราเป็นงูเหลือมอเมซอนมอย่าอุ้ยกูก็ยิงไอ้นี่อยู่อเมซอนแล้วทำไมรู้จักอ่ะ ไม่ใช่หรอกงูงูเหลือมน้อยมันไม่ใช่งูเหลือมใซ้อนงูเหลือมดาวพน้องเออไปไปไปพามาเี้เอางูมาเล่น ไปหาเพื่อนอุ้มอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยงูเหลือมตัวผู้ตัวผู้เอกโอเคไหมเพียวไหมเพียวเงาะไหมเพียวเงาะน้อยหนาได้ไหมน้อยหนาไปหาหญิงหาหญิงไปหาสาวหาสาวหาสาวไปหาสาวเออบอกสาว ไม่ใช่ มันไม่ได้กลัวแล้วมันแยงเคยโดนกัดไง เป็น เคยโดนงูเหลือมนี่แหละมันกัดแผลฉีกเลยเจ็บเจ็บเจ็บเขาหน่อยเจ็บเขาหน่อยเจ็บมาที่รักจ๋าอ๋อ นี่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นอ่เขารู้ไง อ่าแปลว่าอะไรวะ แปลว่าอะไรอะไรบอกใครได้อ๋อฉันชื่ออะไรบอกหน่อยได้ไหมอ๋อ อยูงนี้เองดูเด็กอเยี่ยมีปีเตอร์ ไม่เอาไอ้เหี้ยขาใหญ่นะฮะคอมมานีครับผมเนี่ยคอมมานีนี่ต้องยอมเข้าหมดเลยนะครับ แต่ไอ้นี่ฮะไปไปไปไปไอ้ไอ้เหียโควิดไอ้สัตว์ โอ้โห นะ โอ้โหเอ้ยไไไปไปไปไปกินข้าวกินข้าวไปกินข้าวอ่าโอ้โห